Apple Store ออนไลน์แล้วก็ Apple Icon สยามเปิดให้ผ่อนชำระ 0%นานสูงสุดได้ถึง 15 เดือน เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับ สวัสดีครับ ผม ต้อมไอมดนะครับวันนี้มีอัปเดตข่าวสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Store ออนไลน์แล้วก็ Apple Icon สยามเดิมทีถ้าเราทำการซื้อสินค้าใช่ไหมครับถ้าทำการชำระผ่านบัตรเครดิต เราสามารถที่จะทำการผ่อนชำระได้ในอัตราดอกเบี้ย0%นานสูงสุด 10 เดือน แต่ว่าล่าสุดครับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้นะครับทาง Apple ได้ออกโปรโมชั่นที่ให้เราสามารถผ่อน 0%ได้ เพิ่มเติมจาก 10 เดือน เป็นสูงสุดที่ 15 เดือนนะครับ โดยธนาคาร 2 ธนาคารที่รองรับก็จะประกอบไปด้วยธนาคารกสิกรไทย แล้วก็ UOB นะครับ ส่วนธนาคารอื่นๆ ก็ยังคงใช้เลทเหมือนเดิม รายละเอียดต่างๆ ครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมในลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ นอกจากนี้ครับทางฝั่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทาง Apple Education หรือว่าสินค้าเพื่อการศึกษา ก็สามารถได้รับสิทธิ์การผ่อนชำระ 0%นาน 15 เดือนได้เช่นกันนะครับ เป็นอัปเดตข่าวสั้นๆ ครับ เดี๋ยวถ้ามี ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบภายหลังสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Let's go